ในส่วนของลักษณะคุณสมบัติของการเป็นนักบินนะครับในวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทราบกันโดยคร่าวๆนะครับและในวันนี้เองก็จะเป็นเรื่องของในส่วนของภาคพลเรือนโดยเฉพาะนะครับโดยในส่วนนี้ผมจะไม่ได้กล่าวถึงในส่วนของทางการทหารนะครับในส่วนของการคัดเลือกคุณสมบัติของนักบินนั้นนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับ ในวันนี้ผมจะอธิบายในลักษณะ 2 ภาพรวมนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ student pilot และอันที่ 2 ก็คือเรื่องของ Qualified Pilot หรือการเรียนนักบินด้วยโดยการใช้ทุนส่วนตัวนะครับอันดับที่ 1 การเป็นนักบินทุนของสายการบินนะครับก็จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจากสาขาใดก็ได้ จากมหาวิทยาลัยอะไรก็ได้นะครับทุกสาขาอาชีพ ทุกสาขาปริญญานะครับ หลังจากนั้นเมื่อสายการบินประกาศรับสมัครแล้ว ก็จะไปทำการสอบนะครับ โดยในการสอบแต่ละสายการบิน ก็จะมีลักษณะการสอบหลากหลายกันออกไป ตัวอย่างเช่นบริษัทการบินไทยก็จะมีการสอบทั้งหมด 6 ขั้นตอน บริษัทไทยแอร์เอเชียหรือบริษัทอื่น ๆ ก็จะมีลักษณะการสอบในหลาย ๆขั้นตอนแตกต่างกันออกไป ซึ่งแล้วแต่ลักษณะของฟค a l ลิฟิเคชันของแต่ละสายการบินนะครับ เมื่อคนที่ไปสมัครสอบตามกระบวนการต่าง ๆ ของสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อผ่านการทดสอบจากสายการบินแล้วนะครับนักน้องๆที่สอบผ่านแล้วนะครับ บริษัทสายการบินก็จะให้ไปเรียนตามโรงเรียนการบินต่างๆ ที่สายการบินกำหนดนะครับตัวอย่างเช่นศูนย์ฝึกการบินพลเรือนที่หัวหินนะครับ บริษัทการบินแบ BAC นะครับหรือว่าโรงเรียนการบินนครพนม หรือว่า BSC เป็นต้นนะครับก็จะมีหลาย ๆ โรงเรียนการบิน ที่สายการบินได้ทำคอนแทคชั่นไว้นะครับ เมื่อจบ การฝึกการบินโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีแล้ว ก็จะถูกส่งกลับมาที่บริษัทสายการบินต่างๆนะครับ เพื่อทำการฝึกทำการบินกับเครื่องบินที่ใหญ่ขึ้นมา ก็คือเป็นเครื่องบินโดยสารที่สายการบินนั้นให้บริการอยู่นะครับ